สำหรับประโยค谢谢您女士แปลว่าขอบคุณ คุณผู้หญิง คำว่า谢谢您แปลว่าขอบคุณคำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิง สำหรับประโยค不用客气คำว่า不แปลว่าไม่คำว่าหยงแปลว่าใช้คำว่าเขแปลว่าแขกคำว่าฉี่ แปลว่าบรรยากาศ ในที่นี้หมายถึงไม่ต้องเกรงใจ ภาษาจีนสร้างความหมายโดยใช้ภาษาในทานองว่าผู้เป็นแขกไม่ต้องทำตัวตามบรรยากาศของคนที่เป็นแขก แต่ให้ทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของบ้านนั่นเอง